เวิร์กช็อปการสร้างห้องในฝัน ในเวิร์กช็อปนี้เราจะเรียนรู้การสร้างห้องในฝันนะครับ การสร้างห้องในโปรแกรม Blender สามารถทำได้ไม่ยากเลยครับ โดยที่เราจะต้องใช้จินตนาการในการคิดแบบห้อง แล้วเราก็ต้องเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์เข้าไปในห้อง เราจะมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ครับ อันดับแรกเราจะสร้างพื้นและผนังห้องนะครับ อันดับสองเราจะสร้างเตียง อันดับสามสร้างหมอนผ้าห่ม แล้วก็ที่นอน อันดับสี่สร้างโต๊ะห้าสร้างเก้าอี้หกสร้างโคมไฟเจ็ดจัดแสง ขั้นตอนที่หนึ่งสร้างพื้นห้องและผนังห้อง ก่อนอื่นเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา ให้เรา Reset Cursor ให้อยู่ตรงกลางชิ้นงาน โดยให้เรากดชิปพร้อมกับปุ่ม C สร้างวัตถุเพลนขึ้นมาโดยการกดชิป พร้อมกับปุ่ม A ให้เลือก Mesh Plane จะได้วัตถุแบนราบเพื่อใช้เป็นพื้นห้อง กด S เพื่อย่อหรือขยายขนาดตามความต้องการ ต่อมาให้เราใส่พื้นผิวให้กับพื้นห้องของเรา โดยให้เราคลิกที่แท็บ Material เพื่อกำหนดคุณลักษณะพื้นผิว โดยที่เราไม่ต้องกำหนดอะไรเลยครับ เพียงเราเพิ่มให้วัตถุมี Material ก่อนเท่านั้น เราถึงจะทำการ Mapping พื้นผิวได้ ส่วนพื้นผิวเราจะใช้วิธีการ Mapping ให้เตรียมพื้นผิวที่เราจะใช้ในการแมป พื้นผิวที่เราเตรียม ควรจะเป็นลักษณะของพื้นผิวจริงๆ เช่น ไม้ ปูน เหล็ก คลิกเลือกวัตถุของเราที่ต้องการใส่พื้นผิว แล้วคลิกที่แท็บ texture พอคลิกแล้วเราจะเห็นสล็อตเป็นรูปตารางหมากรุก ให้เราคลิกที่สล็อตแรก ให้คลิกที่ new แล้วไปที่แท็บ image คลิกที่ open จะปรากฏ ไฟล์ให้เราเลือกรูป และให้เราเลือกรูปเท็กเจอร์ที่เราเตรียมไว้เมื่อเลือกเสร็จปุ๊บ กด Open อีกครั้ง ให้กลับมาที่หน้าจอของ Blender ทดสอบโดยการกด F12 เพื่อเรนเดอร์หากแมปปิ้งไม่ลงตัว หรือดูไม่สมจริง เช่น ภาพใหญ่เกินไป ภาพเล็กเกินไป ให้เลื่อนลงมาข้างล่าง หาหัวข้อ Mapping เปลี่ยนหัวข้อ coordinate จากเดิมจะถูกกำหนดไว้ที่ uv ให้กลายเป็น generate หรือแบบ object เมื่อเลือกแล้วให้ทดสอบเรนเดอร์จนได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ หรือถ้าใครชำนาญการแมปปิ้งแบบ UV ก็สามารถทำได้ วิธีการทำก็เหมือนแบบที่เราได้ศึกษามาจากบทก่อนหน้านี้ ต่อมา จะเป็นการสร้างผนังห้อง โดยการสร้างวัตถุเพลนขึ้นอีก2 ชิ้น เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วทำวัตถุให้เป็นแนวตั้ง โดยการกด R บวกเลข 90 เพื่อหมุนวัตถุให้เป็นแบบ 90 องศา เมื่อเราได้พื้นและผนังห้องแล้ว ให้เราขยายขนาดตามความต้องการ โดยกดปุ่ม S Scale เพื่อขยาย เมื่อได้ขนาดตามความต้องการแล้ว ลองปรับมุมกล้อง ว่าชอบมุมไหน โดยการกดศูนย์เลือกมุมกล้องและขยับกล้อง ตามที่เราต้องการ ต่อมาจัดเป็นการซ่อนพื้นและผนังห้องไว้ก่อน โดยการกด A เพื่อเลือกวัตถุทั้งหมด และให้เรากด M จะปรากฏหน้าต่างเลเยอร์ขึ้นมา ให้เราคลิกที่ช่องที่ 2 จะเป็นช่องสำหรับเก็บ หรือซ่อนงานไว้นั่นเอง เท่านี้งานของเราจะไปอยู่ในช่องที่ 2 สีเทา คือช่องที่เปิดอยู่ ส่วนสีขาวคือช่องที่ซ่อนอยู่ ถ้าเราต้องการจะให้แสดงทุกช่อง ให้เรากดปุ่ม Grave Accent หรือกดปุ่ม เปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ด ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเตียง ให้สร้างวัตถุคิวบขึ้นมา ปรับขนาดให้เหมาะสม สร้างรูปร่างให้เตียงของเราตามความต้องการ กดแท็บเข้าสู่ Edit Mode แล้วกด W เลือก Subdivision ปรับค่า Number of Cut ให้เป็น 10 จะเห็นได้ว่า จะมีเส้นเพิ่มขึ้นมา ให้กดเลือกพื้นที่ที่จะยืดขาเตียง โดยเปลี่ยนให้เป็นการเลือกแบบ Face กด E เพื่อยืดวัตถุยืดขาเตียงลงมา กด S พื่อย่อขยายวัตถุ และกด G เพื่อขยับย้ายวัตถุ เราสามารถเพิ่มความเรียบเนียนให้กับชิ้นงานได้ โดยการใส่ add modifier subdivision surface และใส่ลูปคัดใน edit mode กด control พร้อมกับ r จะปรากฏเส้นสีชมพู ให้เราคลิกซ้ายหนึ่งที แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม เราสามารถ เลื่อนเส้นสีส้มนี้ได้โดยการเลื่อนเมาส์ เมื่อได้พื้นที่ที่ต้องการแล้ว ให้เราคลิกซ้ายเพื่อยืนยัน กดแท็บเพื่อกลับไป Object Mode แล้วกด Smooth เพื่อให้งานออกมาเรียบเนียน ขั้นตอนการลงสีให้เราไปที่แท็บ Material กด New เพื่อเลือกสีที่ต้องการในช่อง Diffuse ในตัวอย่างนี้จะไม่ใส่แมปปิ้งเพราะเราต้องการเตียงเป็นสีขาว